不要。

อยู่กับอาม่าอยู่กับม่าเดี๋ยวไปเชียรหน่อยเดี๋ยวไปเชียรหน่อยนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอาหารเช้านะคะ นี่ของอาม่าก็จะเป็นปลาต้องโกนะคะ มีจิ้มสามขยามีจิ้มนมข้นนะคะ แล้วก็มีสลัดก็จะเป็นเต้าหู้นะคะ vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy quả bà lùng bà lùng bà lùng bà lùng quỷ bà lùng quỷ bà lùng quỷ bà lùng quỷ con con thích con con thích con con con con con thích tỉnh จะเป็นของอาจาร์ของแม่ฟางนะจานนี้ค่ะก็จะมีเป็นไส้กรอกเนื้อค่ะไส้กรอกหมูนะคะ แล้วก็มีเบคอนแฮมนะคะมีเป็นสลัดเบคอนนะคะแล้วก็มีเป็นฟูสลัดนะคะอาม่าก็อยู่ที่ห้องอาหารเดเด็กนะคะตอนนี้กำลังสั่งออมเล็ตอยู่ จะเป็นเบคอนอบกรอบเบคอนอบนุ่ม อันนี้จะเป็นแฮมหมูสไลด์เป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศ ซอสแม็กกี้ไข่ดำไส้กรอกหมู ไส้กรอกเนื้อวัวไส้กรอกไก่ไก่ย่างซอสซอสเนยมะนาว เป็นมันฝรั่งบดต่อไปก็จะเป็นหัวขาวในซอสมะเขือเทศก็น่าทานมากเลย ร้อนๆเลย ด้านนี้ก็จะเป็นก็จะมีพวกอีดอมชีสเกาดาชีสเชสดาชีสดิชชีสแบบนี้พวกแฮมบรรดาแฮมทั้งหลายเนาะขนมปังกรอบนะลูกเกด ก็จะเป็นผลไม้อบแห้งมิสเลมอนทีชาไปแลนจะเป็นโจ๊กกุ้งนะคะร้อน วยข้าวหอมมะลินี่เป็นข้าวผัดนะปลาราดผัดผักรวม ซอสเห็ดหอม ผับเส้น นี่จะเป็นซาลาเปา ไส้ครีมก็จะเป็นปลาท่องโขก็มีพวกนมข้น ตาลน้ำโกก็ทานกับน้ำข้นหรือไปครีมในสังขยาไปเตยมันก็จะเป็นส่วนสองของน้ำเต้าหู้นะนี่ก็จะมีพวกนี้ผสมน้ำตาลได้น้ำเต้าหู้ก็อยู่ด้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยว เตี๋ยวหมูชิ้นหมูมีเครื่องปรุงต่างๆเป็นนมกาแฟสามารถมาชงดื่มได้เลยนะมีเครื่องอัตโนมัตินี่นะเครื่องอัตโนมัติเนะ ากาศร่มรื่นมาก จะเป็นมุมคอนเฟรชนี่คอนเฟรชเปเชก็จะมีแพนเค้กนี่จะเป็นมุมไอศครีม มีหลายรสเลยเอ่ยชาไทยลิลากับชาเขียวเนาะ เม็ดด้วยกาะเรียบร้อยเลยตักสักุ๊บปกระดมแอปเปิ้ลใส่หลับนะ ามช่องของเซล่าเมซินกันได้อีกนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ